หลังกลางวันสิบจะเป็นเช่นเคยนะครับ อ๋อ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม อ่า ผมจำชื่อเกมภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ภาษาไทยก็เกมไก่ชนนั่นแหละนะเพื่อนนะเออ ง่ายๆ ผมง่ายๆก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจัดไป มา ไก่ชนวาวันนี้จะเป็นจังไดเรามารอดูกันนะครับผม ไป หมุนมือกันต่อเลยเพื่อน โอ้ยเต็มกราฟอยู่นะดอกนี้ทำเป็นเล่นไป ยังไงดีขอหลายๆหน่อยเพื่อนขอหลายๆหน่อย จัดมาจำแจมวายช่องสองอย่างนี้ว่าอย่างใด ไมมันดูเงียบๆเงาเงาวันมันวะเอาหน่อยเว้ยเริ่มมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่ เริ่มมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะเออแล้ววายช่องสามมาอย่างนี้ว่ายังไงวายช่องสามกับวายช่องห้าโหอยู่ไกลกันเหลือเกิน อยู่ไกลกันซะเหลือเกินว่ะ แตกได้ดอกหนึ่งก็ยังดีแล้วเนะ ขอแตะรัวๆหน่อยได้ไหมนี่วายช่องสามโอ้แล้วดูวายก็มาเต็มกราฟอย่างนี้ดอกนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่ของผมสวยงามนี่แหละที่กูต้องการนะเออ มันต้องอย่างนี้ดีวะเต็มกราฟไปรัวๆครับผมเช็ดเคมันมาแล้ว นี่มันต้องอย่างนี้ดีวะก้อนใหญ่ก้อนโต รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไป 133บาทนะเพื่อนเอาละเว้ยเอาละเว้ยถือว่ามาดีแล้วไปเบ็ดสิบแม่งเลยละกันเพื่อนไปรอใช้อารีรอล้างกราฟกันนิดนึงล้างกราฟกันก่อนนิดนึงนะ ขอแจมแจมไก่ชนขอแจมแจมโว้ยอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องชายวายช่องสองมันไม่น่าจะทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงดีไหลไปต่อโอ้โหไม่ไหลวะเป็นไปได้จังใดขอเข้าฟงเข้าฟรีหน่อยได้ไหมเข้า ฟงเข้าฟรีนี่ยิ่งดีเลย ถ้าไม่ได้เข้านี่คือจบแต่ได้เข้าได้คือดี วาช่องสองใหม่แล้ววาช่องสองใหม่ไม่ได้ไม่เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนจัดไปดิไหลๆไปยาวผมโอ้เต็มกราฟอีกดอกนึงนะ แต่ยังเบาอยู่ไม่มีตัวคูณไงไปหมุนกันต่อหมุนกันต่อยาวไปครับผมหมุนกันต่อยาวไป เออแล้วว่ามาการันตีการแตกแบบนี้ก็สวยงามดีครับ รออะไรอ่ะ ไป เอออีกดอกหนึ่งโอ้แต่ได้แบบเต็มกราฟเต็มกราฟหน่อยวะเป็นดอกเบาอยู่นะเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ ขอดอกหนักๆหน่อยได้ไหมว่ายังไงดี ดอก หนักๆ แบบว่าจุกๆหน่อยนี่ยังดอกเบาอยู่นะเพื่อนนะ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 ือไปอย่างนั้นแหละยาวไปยาวไปยาวไปดิวะวายช่องสองมาจังหวะนี้ว่ายังไงดีไหล ๆไปเพื่อนโอ้โหไม่ไหลแหละขอไหลๆรัวๆหน่อยดิเพื่อนสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ฟีกงฟีเกมก็เข้าหน่อยก็ดีเด้อไม่เห็นวงเห็นแววอะไรเลยเมื่อนี้ มาว่ายังไงครับผมโอ้โหนาวจับอือขึ้นกราบมาอยู่ดอกนี้ โอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวขาดตัว เดียว อีกละ ไม่ได้เข้าสัทีฟรีเกม กู เนี่ย โอ้โหโคตรแสบ เอาหน่อยเวร์ไก่ชนเว้ย ผมเห็นแต่ทรงเกลือนะช่วงนี้นะไปแล้วก็ขยับเบ็ดขึ้นไปทีละนิดแล้วกัน ผมว่ามันต้องมีโอกาสบ้างแหละวะโอ้โห กูคิดถูกไหมวะเนี่ยมีโอกงโอกาสอะไรของกูเนี่ยเออเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละผมบอกแล้วเต็มกระาไปสองดอกนะเมื่อกี้ ถือว่าได้อยู่ ถือว่าแจ่มจุงอยู่ ยาวไปยาวไปยาวไป เอาหน่อยดีวะาอย่าเพิ่งหมดเกาะดีเพื่อนเอาหน่อย คุนกูก็ลดลงเรื่อยๆ แล้วนะ ไปเบ็ดห้าสิบแม่งเลยแล้วกันมาวัดใจไปเลย วัดใจวัดใจเลยครับผม จัดมาจัดมา เบ็ดห้าสิบก็ ทีนี้ก็ไต่ให้กูได้แล้วเบ็ดห้าสิบเนี่ยเต็มกราฟอยู่แต่เบาจัดเลย มีแต่ตัวเบาแต่เช็คเคเอ้ย ขอตัวหนักๆหน่อยไม่ได้หรอวะ ตัวหนักๆ มาหน่อยเพื่อน ผมว่าคอมโบเดียวรู้เรื่องเลยอะ อมโบเดียวกำไรอะไรเงี้ยมีไหมเอ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวว่าไงสเก็ตเตอร์สองตัวกับไวช่องสองนะมันต้องมีอะไรดีๆบ้างหรอวะขอสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมจัดมาโอ้โหไม่มาเสียดายแล้วไว้ไม่แตกด้วยนะอะไรกันครับเนี่ยเอาให้สุดเอาให้สุดอ่ะมึงเอาให้สุดเลยโอ้โหเหลือร้อยสี่สิบมึงเอาไปให้หมดเลยไปไม่ต้องเหลือแล้วเพื่อนเหลือไว้ทำไม ถ้ามันจะขนาดนี้ ถ้ามันจะขนาดนี้นะ ไปจับไปผมเหลือ13บาทสุดท้ายเช็ดขี้เอ้ยหมับเขาให้ไปครับผมสามสุดท้ายแล้วนะสามสุดท้ายหมดแล้วหรือเปล่า หมดแล้วหรือเปล่าเออยังว่ะยังว่ะยังต่อชีวิตได้อยู่เจ็ดบาทสุดท้ายพี่เกไหม 7 8 บาทสุดท้ายพีิกเกมหรือเปล่ารอดูกันนะผมมา8บาทสุดท้ายจะพีิกเกมให้เราก็ได้นะเมื่อนะจังหวะนี้หมับเขาให้ไปเรียบร้อยพีิกกลมพีิกเกมอะไรมีแต่หมดตูดเลยเดี๋ยวโหเกมวันนี้ก็ขอเพิงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าใครตามมาได้นะ สามารถทำผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีผ่านนี้แล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ